คิวแถวแรกมาไหมโคตรมาครับท่านผู้ชมนะ โคตรมานะ เงินรางวัลก้อนโตเท่าไหร่ครับแปดพันแปดร้อยนะฮะท่านผู้ชมนะยาบ้าพี่ลาเงินงแดงวนเอาเงินหนึ่งของเอาเงินใครเท่าเท่าเท่าไปไม่ไหว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 อ่าโอเควันนี้ผมเอาเงินทุนมา1,000 บาทนะเดี๋ยวจะมาเล่นสาวถ้ำให้ท่านผู้ชมได้ดูกันทุก ๆคนเลยนะฮะท่านผู้ชมนะอ่ะก็ไม่พูดมากนะฮะเดี๋ยวเราไปลุยกันกันเลยดีกว่านะโอเคผมขอเริ่มที่เบ็ด40 บาทนะฮะท่านผู้ชมขอล้างหน้าล้างตาสักสิบทีก่อนนะท่านผู้ชมเออไปครับโอ้ยโอ้โหเงียบจัดนะท่านผู้ชมนะเบ็ด40ผมเงียบจัดเลยตอนนี้ เออผมว่าพักก่อนอ่า เออเป็นเลิกงามยามดีสำหรับผมนะ ไปครับขอลงมาที่สิบเลยว่ะล้างหน้าล้างตาเบาๆก่อนนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปซื้อฟีเจอร์กันด้วยนะ เออ ผมไม่รีรออะไรแล้วเดี๋ยวผมรีบเลย ไปครับ เอ้ยโอ้โหมันเงียบเหงาซะเหลือเกินนะฮะท่านผู้ชมนะไปไปไปอ้าวช็อตนี้ได้เท่าไหร่ห้าบาทโอ้โหคืนทุนนะฮะ อ่ะผมขอเริ่มที่เบ็ดา5 0 บาทก่อนนะ ช็อตแรกสำหรับวันนี้นะ ในการซื้อฟีเจอร์นะฮะท่านผู้ชมไปครับ 10ผลฟรีนะ เออ อืม มา มาดีนะครับท่านผู้ชม 10 แถวแรกมาไหมไม่มานะฮะไปต่อครับ โอเค ยังไงครับโอเคแถวลงมาต่อนะ ต่อนะครับ เออ เหลืออีกห้าหมุนฟรีนะฮะ ท่านผู้ชม หน้าหน้าเขียวหน้าชมพูหน้า ฟ้าหน้าแดงลงมาให้ผมหน่อยดิครับ เออเงียบกริบเลย่ด้วยท่านผู้ชม เออหน้าฟ้าช็อตนี้เท่าไหร่เจ็ดสิบห้าบาท มีเขียวมาต่ออีกอ่ะเท่าไหร่ อ่าต่อไปอีกนะฮะท่านผู้ชม เอลงมาไหมช็อตนี้รางเงินรางวัลเมกาจ็ดบาทนะฮะท่านผู้ชมนะ เออ อ่ะเราเราได้กำไรมันนิดนิดนิดหน่อยหน่อยนะท่านผู้ชมแต่ไม่เป็นไรนะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตไปอีกหนึ่งรอบนะสำหรับเบ็ดห้าบาท ครับผมไปครับ ขออีกสักทีนะฮะท่านผู้ชมช็อตนี้เงินรางวัลเก้าบาทนะฮะแล้วมีหน้าม่วงกับสิบมาช็อตนี้แล้ววายลงมายังไงโอ้โหมา เชื่อมันเดียวนะฮะแล้วมีเคช็อตนี้ลงมาอีก 193อ่า192บาทนะฮะลิทันไปหมดแล้วนะฮะท่านผู้ชม เออ อ่ะ เหลืออีก9หมุนฟรีนะฮะท่านผู้ชม ไปครับ เจกับสิบยังไง โอ้โห เจมาอีกนะฮะท่านผู้ชมนะ โอ้ยหยิบย่อยจัดหยิบย่อยจับนะฮะท่านผู้ชม ยังไง ไม่ไหลให้ผมบ้างเลยนะครับ มีแต่ไหลเป็นน้ำ ต่อครับ หน้าเขียวช็อตนี้ หน้าฟ้าแถวแรกไม่มา โอ้ยอ่ะเงินรางวัลรวม312 บาท ก็ถือว่ายังได้กำไรอยู่นะท่านผู้ชมนะ เดี๋ยวเราไปดูเบ็ด เบ็ดสิบบาทเลยดีกว่าเบ็ดสิบบาทเลยนะท่านผู้ชม ครับเคแถวแรกมาไหมมาต่อเนื่องไหมเออยังไงครับ โอ้โห นั่งเก่งเหมือนกันนะครับ ตังจะหมดอ่ะ นั่งเก่งอยู่เหมือนกันนะเออ หึงเปลี่ยนมาเคก็ไม่ได้นะ จะได้ไหลต่อนะับท่านผู้ชม หน้าเขียวช็อตนี้เท่าไหร่สามร้อยหกสิบบาทนะับท่านผู้ชม ยังเหลืออีกสามหมุนฟรีนะฮะท่านผู้ชม ขอเด็ดๆให้ผมหน่อยได้ไหมเขียวกับเคอ่าแล้วมีอะไรต่อไหม ไม่มีแล้วนะฮะ โอ้โหยิบย่อยจัด มันได้ ถามว่าได้กำไรไม่ได้อยู่นะท่านผู้ชม แต่ว่า มันได้กำไรนิดนิดนิดหน่อยนะ แต่อย่าเพิ่งไปชะล่าใจมันนะท่านผู้ชม ผมขออนุญาตไปต่อนะ น่าจะไม่พอละโอเค ซื้อไปอีกกันอีกหนึ่งทีนะท่านผู้ชมลุ้นมากี่ตัวมาสี่ตัวเท่าเดิม ไปครับผมอ่าช็อตนี้ เท่าไหร่ครับ 42 บาทนะฮะ ไปกันต่อนะช็อตโอ้โหหน้าแดงมาแล้วฮะ ไปครับเหลือที่เจ็ดหมุนฟรีนะฮะโอเค เขียวไหมเปลี่ยนเป็นเขียวไม่เปลี่ยนเป็นเขียวนะฮะ โอ้ย โอ้ยน้อสงสัยจะขาดทุนนะฮะเกมอ้าไม่น่าจะขาดแล้วแหละเออเคมาต่อนะเอ้ยไม่ใช่เคนะฮะวายนะฮะเค ช็อตนี้สวยอยู่นะฮะท่านผู้ชม เหลืออีกหนึ่งดอกนะฮะ อีกหนึ่งดอกเท่านั้น ไปต่อนะครับ ไปต่อนะ ขอไหลนอกบ้างนะฮะ ขอล้างหน้าล้างตาหน่อยนะชมห้าสิบบาทเอาสิบทีเลยละกัน เอาอายังไงเนี่ย อย่างนี้ก็หวานเจี๊ยบดิครับ อย่างนี้ก็หวานเจี๊ยบนะครับ ไปครับผม เบ็ดห้าสิบ ขอดีๆหน่อยนะท่านผู้ชมนะ เออ ยังไง โอ้โห ขอดีๆหน่อยนะ ดอกนี้เท่าไหร่ 465 นะท่านผู้ชมนะ เรามีเคกระสิบไปอีก 360 บาท มี โอ้โหช็อตนี้ 6,700นะฮะ เอออีก306แล้วยังมีต่อนะฮะคิวแถวแรกมาไหมโคตรมาครับท่านผู้ชมนะ พ้นมานะ เงินรางวัลก้อนโตเท่าไหร่ครับ แปดพันแปดร้อยนะฮะท่านผู้ชมนะ ยังมีเจนะครับเลยห้าหมุนฟรีนะฮะ คิวดอกนี้ยังไง นาโมมาต่ออ้าวพันหนึ่งดีครับช็อตนี้มาแล้วนะครับท่านผู้ชมนะ โอ้ ช็อตนี้นะฮะโคตรมานะเออเคแปดร้อยแปดสิบแล้วท่านผู้ชม มีเอมาต่อไหมไม่มีนะฮะ โอเค เงินวันรวมหนึ่งหมื่นเก้าร้อยสามสิบห้าบาทนะฮะ โอเคเลยครับท่านผู้ชม เออเอามาอีกไหมมาอีกไหมครับ อืม ตรเกินนะฮะท่านผู้ชมนะกับเบ็ดห้าสิบนะท่านผู้ชมเฮ้ยสองครั้งติดเลยลือโอ้มาช็อตแรกก็เจ็ดสิบบาทนะคูณเสียไปแล้วนะท่านผู้ชมมาสองช็อตติดผมงงเลยนะท่านผู้ชมนะโอ้โหนาน ๆ จะมีนะอย่างเงี้ยแต่เคยมีนะท่านผู้ชมเคยมีนะ แต่นานๆที่หนึ่งเลยอะไปต่อนะโอ้เงียบกิบเลยนะตอนนี้ ตอนนี้เงียบกิบเลยไหมเนี่ยเออตอนนี้เงียบกิบเลยนะทุกผู้ชมสิบแอลงมาไหม ไม่มานะฮะ อีกหนึ่งทีนะฮะท่านผู้ชม จะมีอะไรให้ผมได้เซอร์ไพรส์อีกไหมไม่มีแล้วท่านผู้ชมช็อตนี้หมด โอเคครับ เฮ้ยพีจีพีจีล็อกให้ผมปะเนี่ย ท่านผู้ชมดูสามครั้งติดนะฮะ เกินไปไหม แล้วหน้าเขียวช็อตนี้หนึ่งร้อยบาทนะฮะท่านผู้ชม เฮ้ยเกินไปนะเนี่ย คิวหน้าสิบมาไหม ไปกันครับโอ้โหแล้ว ถ้าให้ฟรีอย่างนี้แบบ ให้ฟรีแบบปรากฏการเหนือธรรมชาติอย่างนี้ผมไม่ไม่แจกผมหน่อยเหรออ่ะผมได้อ่ะช็อตนี้ห้าร้อยเจ็ดสิบบาทเออลิ้นพันไปหมดนะท่านผู้ชม อีก 240 บาท เอาแล้มีคิวมาอีก 100 นะฮะ เออสิบหืมสิบสาวสามนะฮะท่านผู้ชม ยังไงช็อตนี้ 240 บาท มีต่อไหมไม่มีนะฮะ โหน้าเขียวเสียดายเหมือนกันนะเนี่ยโอเค นะครับเดี๋ยวเราไปซื้อฟีเจอร์กันอีกสักทีนะเดี๋ยวผมคิดว่าผมจะน่าจะพอแล้วนะครับ อ่ะผมชอบ all in one ไหมทุกคนอ่ะผม ผมขอ all in one ดีกว่านะท่านผู้ชมนะ เพื่อท่านผู้ชมเลยผมอยากทำคอนเทนต์ให้มันแบบดีๆเลยนะฮะท่านผู้ชมนะไปผมขอซื้อหนึ่งหมื่นบาทนะครับโดนก็โดนนะถ้าโดนก็คือเลิกนะอย่างน้อยผมก็คิดว่าน่าจะได้กำไรแล้วนะครับไปครับผมอ่ะยังไงต่ออ่ะมีคิวต่อนะฮะท่านผู้ชมเออ โอ้ซื้อแพงนะอย่าอย่าไอ้อย่างนี้อย่างนี้สิอย่าเงี้ยอย่างนี้สิเออโอ้โหหน้าเขียวช็อตนี้พันเก้ายี่สิบโอ้โหยังไงต่อโหยังเงียบกิบเลยนะท่านผู้ชมนะ เงียบกิบเลยนะท่านผู้ชมนะสิบช็อตนี้สี่ร้อยบาท คมาต่อนะฮะคิวมาไหม เออมานี่หว่า ต่อไปอีกครับหนึ่งพันหนึ่งยี่สิบบาทนะฮะโอ้โหเงินวันรวมี่สิบบาทนะฮะท่านผู้ชมนะะผมว่าผมน่าจะพอก่อนเอาเพียงเท่านี้ดีกว่านะท่านผู้ชมนะ เพราะว่าผมคิดว่าถ้าเราเล่นกันต่อไปก็อาจจะมีสิทธิ์โดนนะวันนี้ถือว่าได้กำไรมาเยอะแล้วนะ